Tok yap yap ta Hau ha lai kud Kud bin kon ma Mi sang Di man kum wai Khun dong wai si Tsunayko amman kum menangwa Kau kya lu ma Mau kya lu kau Anwa tsunan ko manti Man kum lai tan hu Kam nay pin kam hau Kam nay pin kam man อยลืมมามักลืมเก่า อันว่าเจอนั้นกมันดีมันกืมไลตันหือ กำในเป็นกำเฮากำในเป็นกำเฮา you.